ต่อไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของพิธีการบินนะครับ พิธีการบินเองนั้นนะครับนักบินก็จะได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ นักบินไม่ใช่คนที่จะเตรียมเอกสารการบินเองนะครับ นักบินจะต้องนำเอกสารหรือว่าข้อมูลการบินต่างๆ มาจากเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ส่วนนั้นเรียกว่าเจ้าหน้าที่อำนวยการบินนะครับหรือเรียกว่าเจ้าหน้าที่ flight dispatcher operation ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนนี้นั้นจะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการบินในแต่ละเที่ยวบินให้นะครับ ในส่วนของเอกสารนั้นก็จะประกอบไปด้วย เส้นทางการบิน ข้อมูลการบิน การใช้น้ำมันในเที่ยวบินนี้นะครับสภาพอากาศรวมถึงอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ NOTAM นะครับหรือ Notice to Airman หรือในภาษาไทยของเราเรียกว่าข่าวผู้ทำการในอากาศนะครับหลังจากที่นักบินได้เอกสารจากเจ้าหน้าที่อำนวยการบิน หรือเจ้าหน้าที่ dispatcher เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักบินก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ครับมาประมวลผลว่า ในวันนี้ในเส้นทางที่เราจะทำการบินนี้ เราต้องทำการบินผ่านสภาพอากาศแบบไหนบ้าง มีความเลวร้ายยังไงบ้าง มีทัศนวิสัยที่ต่ำหรือเปล่า มีสภาพฝนฟ้าขนองหรือเปล่านะครับหรือมีลักษณะการจราจรทางอากาศ ในสนามบินปลายทางที่ค่อนข้างซับซ้อน หรือว่ามีปริมาณมากหรือเปล่านะครับ นักบินเองก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ ว่าวันนี้เรามีความต้องการปริมาณน้ำมันเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลมาแล้วว่า ในวันนี้เราต้องการน้ำบินน้ำมันโดยคร่าวๆ สมมติว่าประมาณ 50 ตัน แต่เนื่องจากทักษะประสบการณ์ของนักบินที่สั่งสมมานานนมนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 10-20 ปีก็แล้วแต่นะครับ ก็จะบอกว่าวันนี้เราอาจจะต้องการน้ำมันเพิ่มอีกสักเล็กน้อย เพื่อที่จะให้การทำการบินในวันนี้มีความปลอดภัย แล้วก็มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากที่เราได้รับข้อมูลนี้เรียบร้อย ตัดสินใจเรื่องน้ำมันนี้เรียบร้อย เราจะมีหน้าที่นักบินจะมีหน้าที่แจ้งน้ำมันที่เราต้องการ ให้แก่เจ้าหน้าที่อำนวยการบินนะครับ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่อำนวยการบินก็มีหน้าที่นำเอกสารใบนั้น รวมถึงข้อมูลน้ำมัน นำไปแจ้งให้กับช่างนำไปแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อที่จะเตรียมการในการเติมน้ำมันก่อนที่นักบินจะไปถึงเครื่องนะครับ นอกจากปริมาณน้ำมันที่เราต้องการที่ผม ที่พี่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักบินเองจะต้องคำนึงถึงน้ำหนักของเครื่องบินด้วยนะครับ ซึ่งน้ำหนักของเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบินนั้นจะไม่เท่ากันจำนวนผู้โดยสารที่ไม่เท่ากัน น้ำหนักคาร์โก้ หรือน้ำหนักสัมภาระที่ไม่เท่ากัน ก็จะส่งผลต่อปริมาณน้ำมันที่นักบินต้องการเช่นเดียวกัน ดังนั้นองค์ประกอบทั้งหมดที่พี่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ นอกจากสภาพอากาศ นอกจากปริมาณน้ำมันที่ต้องการแล้ว นอกจากปริมาณการจราจรอากาศ ระหว่างเส้นทางบินรวมถึงสนามบินปลายทาง และรวมถึงน้ำหนักในแต่ละเที่ยวบินนะครับ ที่เครื่องบินจะต้องแบกน้ำหนักของตัวเองขึ้นไปบนท้องฟ้า ในส่วนนี้นักบินจะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปริมาณน้ำมันสุดท้าย หรือที่เรียกว่า Final Fuel นั่นเองครับ